เอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิดยานวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโรกำตามสนอง สุโคคะ เที่ยวติดตามพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวัน ตามมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆ จนมาถึงแม่น้ำยมุนาราเนสาทะเห็นอาลัมพายเป็นโรคเรื้อน ซึ่งเกิดจากพิษนาค จึงคิดว่า เจ้านี่ทรมานภูริทัตเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราบอกให้อาลัมพาย รู้ที่อยู่ภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เรา เพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้า แต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนอง เราจะไปประกอบพิธี ลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะ แม่น้ำยมุนารานเนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะ ประกอบพิธีลอยบาป แล้วกล่าวว่า เราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตร เราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิด ขณะที่พรามนั้นกำลังลอยบาป สุโภคะ ตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะ แม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพรามเข้าพอดี จึงคิดว่า คนนี้เป็นคนบาปหนา พี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมาย กลับในรคุณไปนำหมองูมาจับ เราฆ่ามันเสียเถิด จึงเอาหางพันเท้าทั้งสองข้าง ของพรามลากให้จมลงในน้ำ พอจวนจะขาดใจ จึงปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมา หายใจนิดหนึ่ง แล้วลากให้จมลงไปอีก ทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพรามเนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่า น้ำที่ท่าปยาคะ คนทั้งหลายเชื่อว่า สามารถลอยบาปได้ เราได้ลอยบาปแล้ว แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนา สุโภคะ กล่าวกับพามว่า ไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพามเราเป็นลูกพญานาคราช พวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะ รามเนสาทะคิดว่า นาคนี้เป็นพี่น้องของปุริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่ แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้ ทั้งมารดาและบิดาของเขา ให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตไว้ จึงกล่าวว่า ถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐจริงรัชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่ง แม้พระชนนีของท่าน ก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่าน ไม่ควรฉุดคล้า คนที่เป็นแท่ธาตุพรามให้จมน้ำ สุโภคะกล่าวว่า พรามชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่ แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำ เห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศ พี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดู ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่แกกลับในรักคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้ว พรามคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่ จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่า ใครๆไม่ควรฆ่าพรามผู้ทรงเวท ผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายัน เพราะผู้ฆ่าพรามย่อมไปเกิดในนรก สุโภคะเกิดความลังเลใจ คิดว่าต้องนำพรามนี้ไปยังนาคปิภพ สอบถามพี่น้องเราก็รู้เอง จึงกล่าวคมว่า ถ้าเช่นนั้น พี่น้องของเรา ล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้ มีชื่อลือชา อยู่ในนาคปิภพ เราจะให้พี่น้องเราตัดสิน ครันสุโภคะ กล่าวดังนี้แล้ว ได้จับคอปลาม เสือกใสไป ด่าไปพลาง จนถึงหน้าคปิภพ